ผู้ฉลาดหลักแหลมเช่นนี้แก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไร พระราชาตึงตรัสโทษของติกินะกุมารนนั้นว่า ติกินะราชกุมารทำให้บ้านเมืองเจริญ เชิญเราผู้อยู่ ณสากลนครให้กลับมาครองราชสมบัติ ช่วยเราปราบปรามพระราชาทั้งหลายนำทรัพย์เป็นอันมากมาจากราชธานีอื่น เป็นผู้ประเสริฐกว่านายขมังธนูทั้งหลาย กล้าหาญมีความคิดหลักแหลม แต่ในคราวที่มาเฝ้า เธอชอบคุยเสมอว่า ราชาพระองค์นี้มีความสุข เพราะข้าพเจ้า เธอสำคัญว่าข้าพเจ้าเป็นเด็ก เธอไม่มาเหมือนแต่ก่อน ข้าพเจ้าจึงให้ พระกนิษฐพาดาแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษนั้น ปริพาชิกากราบทูลว่า โทษของพระกนิษฐพาดาจงยกไว้ก่อน แต่ธนุเสขกุมาร รักพระองค์ เป็นผู้มีอุปการะมากพระองค์และธนุเสขะเกิดในราตรีเดียวกัน เป็นชาวปัญจาละเกิดในพระนครนี้ เป็นสหายมีวัยเท่ากัน มีจริยางดงาม ติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่ง ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์ ขยันขันแข็งช่วยกิจทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืน จงรักภักดีต่อพระองค์ จะให้พระสหายแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไร พระเจ้าจุลนีตรัสว่า ธนุเสขะนี้ประพฤติกสิกสีตีเสมอข้าพระเจ้า ต่อหน้าทารกำนัน ไม่เว้นแม้ที่ข้าพระเจ้าออกว่าราชการ แม้วันนี้ก็หัวเราะดังเกินขอบเขตแบบนั้น ข้าพระเจ้าอยู่ในที่ระโหฐานกับพระเทวีของข้าพระเจ้าตามลำพัง ไม่ได้เรียกหาก็เข้าไป โดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน เขาได้รับโอกาสจากข้าพเจ้าให้เข้าพบได้ทุกที่ทุกเวลา แต่กลับไม่มีความยำเกรงไม่รู้กาลเทศะ ไม่มีความเอื้อเฟื้อ ข้าพเจ้าให้แก่ผีเสื้อน้ำโดยโทษนั้น ปริพาชิกาทูลพระเจ้าจุลนีว่า โทษของรสหายธนุเสขานี้ยกไว้ก่อน แต่ปุโรหิตเกวัตเป็นผู้มีอุปการะแก่พระองค์แม่ ฉลาดในนิมิตทั้งปวง รู้เสียงร้องของสัตว์ทั้งหลาย เชี่ยวชาญในคำพีประเวทรอบรู้ในอุบาทเรื่องสุบิน ชำนาญในการหาเลิก ยกทัพและการเข้ารบ เป็นผู้บอกเลิกล่างเลิกบน ฉลาดในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของดาวเลิกพระองค์ให้พรามโปรหิต แก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไรพระราชาตรัสว่า แม้ในที่ประชุม เกวัตปโรหิตก็เลิกคิ้วแลดูข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงให้พรามผู้เลิกคิ้วแก่ผีเสื้อน้ำเสียปริพาชิกาทูลว่า พระองค์จะให้ชนทั้งห้าคน แก่ผีเสื้อน้ำและตรัสว่า จะประทานชีวิตของพระองค์แทนมโหสถ โดยไม่คำนึงถึง สิริราชสมบัติเช่นนี้ พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตทุกด้าน พระสุธาที่เป็นพระราชอาณาเขต เป็นประหนึ่งกุณฑลที่อยู่ในสาคร ทรงมีอำมาตย์แวดล้อมเป็นที่เฉลิมพระราชอิสริยยศ ทรงมีบ้านเมืองแว่นแคว้นใหญ่จรดสี่คาบมหาสมุทร ทรงพิชิตชมพูทวีปได้แล้ว ทั้งรีพล ของพระองค์เล่าก็มากถึง 18 กองทัพ พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในปิพีพระราชอิสริยยศของพระองค์ถึงความไพบูรณ์เหล่านารีของพระองค์ก็มีมาก ล้วนสำอางแต่งองค์ทรงเครื่องระยับ มาจากนครต่างๆ ทั่วชมพูทวีป ทรงสิริโฉม ยิ่งนัก พระองค์เพียบพร้อม ด้วยสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขอย่างครบครัน หากพระราชประสงค์สิ่งใด ก็จะสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ หน้าที่พระองค์จะมีพระชนยาวนาน ชีวิตเป็นที่รักยิ่งของคนที่มีความสุขเมื่อเป็นเช่นนี้ พระองค์ทรงป้องกันมโหสถไว้ ทรงสละพระชนชีพของพระองค์ด้วยเหตุใด พระเจ้าจุลนีทรงประกาศเกียรติคุณ พระโพธิสัตว์ว่า แม้มโหสถบัณฑิตจะมาจากบ้านเมืองอื่น ก็มาด้วยมุ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นความชั่วของมโหสถผู้เป็นปราศสักนิดเดียว ถึงแม้ว่า ข้าพเจ้าจะต้องตาย ไปก่อนก็ตามเถิด แต่มโหสถก็จะทำให้ลูกและหลานของข้าพเจ้ามีความสุข มโหสถรู้เห็นความเจริญทุกอย่างทั้งอนาคตและปัจจุบัน ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้มโหสถ ซึ่งไม่มีความผิดแก่ผีเสื้อน้ำนางเพรีปริภาชิกาคิดว่า เกียรติคุณของมโหสถบัณฑิต ปรากฏเพียงเท่านี้ยังไม่พอ เราจะทำให้เกียรติคุณมโหสถบัณฑิต ปรากฏท่ามกลางอนาประชาราชจึงเชิญพระเจ้าจุลนี ลงจากปราศาสตร์ให้ปูลาดอาสนะที่ท้องสนามหลวง ประกาศให้ชาวเมืองมาประชุมกัน แล้วทูลถามพระเจ้าจุลนีถึงปัญหาผีเสื้อน้ำอีกครั้ง กลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดา ทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้ว จึงทรงประกาศอริยสัจสี่ประชุมชาดกว่าภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้น ที่ตถาคตใช้ปัญญาย่ำดีวาทะผู้อื่น แม้ในอดีตการเมื่อยานยังไม่แก่กล้าตถาคตยังบำเพ็ญจริยาเพื่อบรรลุพระโพธิญาณก็ได้ใช้ปัญญาย่ำยีวาทะผู้อื่นเหมือนกัน เสนกะบัณฑิตในครั้งนั้น คือกัสปะภิกษุในชาตินี้ กามินทะคือ อัมพัทธภิกษุปุกุสะคือ โปธปาทะภิกษุ ปัญจาลจันทกุมาร คืออนุรุทธะภิกษุ เทวินทะ คือโสนทันกะภิกษุพรามเกวัตคือเทวทัตภิกษุ พระนางสลากเทวี คือทูลนันทิกาภิกษุณีพรามอนุเกวัตคือ โมคคัลลานะภิกษุ พระนางปัญจาลจันทีคือสุนทรีภิกษุณี นางนกสาลิกา คือพระนางมัลลิกาเทวี พระนางอุทุมพรเทวี คือ โคดมภิกษุณี พระเจ้าวิเทหราช คือกาลุทายีภิกษุ นางเพรีปริภาชิกาคือ อุบลวรรณาภิกษุณีคฤหบดีผู้บิดาคือพระเจ้าสุโธธนะมหาราชคฤหปตานี ผู้มารดาคือพระสิริมหามายา นางอมราคือพระพิมพาผู้เลอโฉม ติกินะกุมารคือฉันทภิกษุ ธนุเสขะคือ ราหุลภิกษุ นกสุวะบัณฑิต คืออานนท์ภิกษุ พระเจ้าจุลนี คือ สารีบุตรภิกษุ มโหสถบัณฑิตคือเราผู้โลกกนา